Música วัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่ห้องเรียนของการเรียนรู้นะคะ แน่นอนเราเรายังคงอยู่ในรายวิชาการวางแผนและการเตรียมการก่อนการผลิตค่ะ โดยในเรื่องที่เรากำลังจะเรียนต่อไปนี้ เป็นเรื่องของบทค่ะ บทภาพยนตร์และโทรทัศน์ค่ะ บทเนี่ยเปรียบเสมือนได้กับอะไรคะ เปรียบเสมือนได้กับพิมพ์เขียวของโครงสร้างตึกใหญ่ที่มีความสมบูรณ์แบบ เรามาดูกันว่าบทนั้นมีความสำคัญขนาดไหน และควรจะมีปัจจัยใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทบ้างค่ะ บทภาพยนตร์และโทรทัศน์นะคะ ก็เปรียบเสมือนได้เท่ากับเป็นแปลนพิมพ์เขียวถูกไหมคะแน่นอน แต่ว่าเราจะได้ไอเดียจากเรื่องของการเขียนบทและโทรทัศน์มาจากไหนบ้าง ในที่นี้ก็คือ เราสามารถจะได้ไอเดียมาจากข่าวจากหนังสือพิมพ์ ประสบการณ์ส่วนตัว บทความ ความฝัน เรื่องสั้น เพลง บทกวีการ์ตูนเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบเจอเนี่ยสามารถนำมาเป็นไอเดียนำมาทำเป็นบทภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้ทั้งสิ้นค่ะ ความหมายของบทภาพยนตร์และโทรทัศน์เนี่ยมีคนได้กล่าวไว้นะคะ ก็คือเป็นเรื่องของการบรรยายให้เห็นภาพ การใช้ถ้อยคำสนทนากัน การพูดถึงขอบเขตโครงสร้างของการแสดงและ การพูดถึงความคิดของตัวละครที่กำลังจะสื่อสารให้ผู้ชมได้รับรู้ เพราะฉะนั้นความหมายของบทภาพยนตร์และโทรทัศน์เนี่ยเปรียบเสมือนกับอะไรคะ สิ่งที่เรากำลังจะได้เห็นได้พบเจอและรู้สึกค่ะ เรามีขั้นตอนของการเขียนบทภาพยนตร์ โดยการเตรียมการดังนี้ค่ะ เริ่มแรกเราต้องเข้าใจเรื่องของวัตถุประสงค์ ในการเขียนบทครั้งนี้ให้ดีก่อน ว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการเขียนบทครั้งนี้อย่างไร เรามีกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มผู้ชมที่จะรอดูบทเรื่องนี้เป็นกลุ่มผู้ชมแบบใดแบบไหน บางครั้งเราอาจจะต้องรีเสิร์ชถึงแม้กระทั่งเรื่องของอายุ เพศหรือกลุ่มคนเลยนะคะ เพื่อจะได้ตอบโจทย์กลุ่มผู้ชมอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันเมื่อเราทราบวัตถุประสงค์แล้ว กลุ่มผู้ชมแล้ว เราควรจะทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อมาใช้ในการเขียนบทค่ะรวมถึงการจัดลำดับข้อมูลหรือเนื้อหา ที่มีความสำคัญมากสำคัญน้อยค่ะ เราทำการจัดลำดับข้อมูลเนื้อหาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็คือ เราต้องการนำข้อมูลนี้ออกมาก่อน จากนั้นเราดูว่าเนื้อหาจุดไหนที่มีความสำคัญ จุดเนื้อหาตรงไหนที่เราควรจะสร้างแรงจูงใจ หรือว่าเราควรจะทำให้รู้สึกมีความตื่นเต้น ผู้ชมมีความรู้สึกว่าอยากจะติดตามบทเรื่องนี้ แต่อย่าลืมนะคะ สิ่งที่สำคัญมากในการจัดลำดับข้อมูลหรือเนื้อหาคือ เราจะต้องไม่ใส่ ข้อมูลที่มากเกินไปหรือว่ายัดเยียดข้อมูลต่างๆ เนี่ยใส่ให้ผู้ชมมากจนเกินไป อย่าลืมคำนึงถึงสิ่งที่จำเป็นว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไรคะ จุดประสงค์นั้นอย่างไรบ้าง อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ แน่นอนนอกเหนือจากเรื่องของการจัดลำดับข้อมูลเนื้อหาแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จักขั้นตอนการคิด และขั้นตอนการทำเรื่องของบทค่ะ ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์อ้อมจะมาพูดให้ฟังนะคะ ในเรื่องของการเขียนบทขั้นตอนแรกก่อนเลย อย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่ว่าเรามีไอเดียแล้ว เรานำไอเดียดังกล่าวนะคะมันจดลงบันทึกในกระดาษหรืออาจจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรา อย่าให้ความคิดต่างๆมันหลุดลอยแล้วหายไปค่ะเราต้องทำการจดบันทึกไว้ จากนั้นมาเรานำความคิดนั้นเนี่ยมาขยายเราเรียกว่าการขยายความคิดค่ะแล้วนำมาเป็นพล็อตหรือว่าเรียกว่าโครงเรื่อง ดังนั้นเราควรจะสามารถเขียนประโยคเดียวได้ในโครงเรื่องเรื่องนั้น พื่อให้อะไรคะตอบโจทย์ในสิ่งที่เราเขียนว่า เราต้องการวัตถุประสงค์นี้อย่างแท้จริง ตัวอย่างของอาจารย์อ้อมนะคะ ตัวอย่างประโยคเดียวในโครงเรื่องนั้น เช่น คุณพ่อที่มีความเสียสละ บริจาคปอดข้างหนึ่งให้กับลูกชายอ่ะเรารู้เรื่องแล้วเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่เคลาน้ำตาแน่นอน เป็นเรื่องของการเสียสละของพ่อปุ๊บลงมาประโยคเดียวดังกล่าวเนี่ยส่งมาต่อเรื่องของอะไรคะ แก่นของเรื่องที่แท้จริง เกณฑ์ของเรื่องคือเรื่องอะไรคะ การเสียสละของพ่อที่มีต่อลูก มาแล้วเราจะไม่หลุดแก่นหรือตีมนี้เด็ดขาด